you. จูล 7. การออกแบบสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษา การสร้างบทเรียนโดยใช้ Powtoon ปัจจุบัน การนำเสนอเนื้อหาไม่ได้จำกัดเพียงตัวอักษรเท่านั้น แต่เป็นการใช้ภาพเคลื่อนไหวหรือแอนิเมชันรวมทั้งกราฟิกมาช่วยในการสร้างสรรค์เนื้อหาการเรียนรู้ให้น่าสนใจ ในโลกออนไลน์มีเว็บไซต์ที่ใช้ในการสร้างสื่อรูปแบบใหม่โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหนึ่งในนั้นก็คือเว็บไซต์ Powtoon ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างอินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหวหรือ motion graphic ที่ช่วยเพิ่มลูกเล่นให้กับการนำเสนอเนื้อหาในบทเรียนนี้ เราจะมาดูขั้นตอนการใช้ p o w ทู t o o เพื่อสร้างสื่อการสอนกันค่ะ ในขั้นตอนแรก เราต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w p o w t o o n c o m จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Start Now ในการล็อกอิน ผู้ใช้มี 2 ทางเลือกคือ การล็อกอินด้วย Account สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Google Facebook และ LinkedIn หรืออาจสร้าง Account ขึ้นมาใหม่ โดยการกรอกข้อมูล และคลิก Sign Me Up ในที่นี้เพื่อความสะดวกอาจารย์ขอเลือกล็อกอินด้วย Facebook Account ค่ะ เมื่อล็อกอินเข้ามาแล้ว เราก็เข้ามาที่หน้า Dashboard ให้เลือก Create ในหน้า Create เราจะพบกับเทมเพลตสำเร็จรูปหลายชิ้น ทางด้านซ้ายจะมีตัวกรองหรือฟิลเตอร์ให้เลือกว่า เราอยากเห็นเฉพาะเทมเพลตทั้งหมดเทมเพลตเฉพาะของครู หรือเทมเพลตเฉพาะของนักเรียน ในที่นี้เราจะมาฝึกสร้างสื่อเองจากหน้าเปล่าๆ ให้ไปที่ start from scratch แล้วเลือก edit ต่อมาเราก็จะพบกับหน้าคำแนะนำในการใช้งานเบื้องต้น คือ 1. คลิกที่ปุ่ม play เพื่อดูคลิป 2. คลิกที่ไอคอนแต่ละอันเพื่อ preview และแก้ไข 3. โปรแกรมจะตั้งไว้ที่โหมดง่ายหรือ simple mode แต่เราสามารถเปลี่ยนเป็น Customize Mode ที่การใช้งานซับซ้อนขึ้นก็ได้ เมื่อเข้าใจแล้วให้คลิกที่ Got it นี่คือหน้าจอโปรแกรม Powtoon ที่เอาไว้สร้างสื่อการเรียนรู้ เรามาทำความรู้จักเครื่องมือที่จำเป็นกันก่อนนะคะ ทางด้านมุมซ้าย จะมีปุ่มที่ใช้สำหรับ Copy Slide และปุ่มที่ใช้สำหรับเพิ่ม หรือลบสไลด์ส่วนด้านล่างซ้าย จะเป็นปุ่มเล่นสไลด์ปุ่มสีฟ้า จะเล่นจากจุดที่เรากำหนดไปจนจบสไลด์ ส่วนปุ่มสีเทา จะเล่นตั้งแต่เริ่มต้นสไลด์ ไปจนจบสไลด์ ตรงด้านบนจะมีช่องให้เราพิมพ์เปลี่ยนชื่องาน และปุ่ม Save หรือบันทึก นอกจากนี้ก็มีปุ่ม Edit แก้ไข ซึ่งประกอบด้วยปุ่ม Cut ตัด Copy คัดลอก และ Paste วาง และข้างๆ ก็มีปุ่ม undo ยกเลิกการกระทำ และ redo ทำซ้ำการกระทำ ส่วนด้านล่างจะเป็นแถบ timeline ควบคุมเวลาของวัตถุที่อยู่บนสไลด์ โดยปกติแล้วโปรแกรมจะตั้งค่าสไลด์มาที่ 10 วินาที เราสามารถคลิกที่เครื่องหมายบวก เพื่อเพิ่มระยะเวลาในการนำเสนอ หรือคลิกที่เครื่องหมายลบ เพื่อลดระยะเวลา ส่วนทางด้านซ้ายจะมีปุ่มเปิดปิดเสียง และปุ่มจัดการไฟล์เสียง ทางด้านขวาจะเป็นแถบเครื่องมือสำหรับตกแต่งสไลด์ประกอบด้วย Layouts รูปแบบการนำเสนอ จะมีเทมเพลตสไลด์ที่หลากหลายแบ็กกราวด์พื้นหลัง text ตัวอักษร library คลังภาพเคลื่อนไหว objects วัตถุต่างๆ graphs แผนภูมิ sound แทรกไฟล์เสียง และ media แทรกไฟล์สื่ออื่นๆ ก่อนเริ่มสร้างสื่อขอแนะนำให้ทุกคนเตรียมเนื้อหาให้พร้อม เราอาจพิมพ์เนื้อหาใส่ไฟล์ Microsoft Word เอาไว้ เพื่อความรวดเร็วในการสร้างสื่อค่ะ เราจะเริ่มสร้างสื่อด้วยการเลือกภาพพื้นหลัง ให้เลือกที่ Background โปรแกรมจะมีพื้นหลังให้เลือกหลายแบบ ทั้งกระดาษสีขาวยับยับ กระดาษโน้ต และพื้นสีต่างๆ อาจารย์ขอเลือกพื้นสีขาวค่ะ ต่อมาเราจะมาตกแต่งหน้าจอสไลด์กัน เริ่มจากการเพิ่มตัวการ์ตูน โดยคลิกที่ Library โปรแกรมจะมีตัวการ์ตูนให้เลือกหลายแบบในหลายอริยาบท เราสามารถเอาเมาส์ไปชี้ เพื่อดูว่ามีตัวการ์ตูนอะไรบ้าง หากชอบตัวไหนก็คลิกเลือก ตัวการ์ตูนก็จะปรากฏบนสไลด์ จากนั้นก็ปรับขนาดและขยับวางในตำแหน่งที่เราต้องการ หากต้องการเพิ่มตัวอักษรให้คลิกเลือกที่ text ถ้าเป็นชื่อเรื่องให้เลือก add title จากนั้น คลิกที่ตัวอักษรบนสไลด์และพิมพ์แก้ไขชื่อเรื่อง จากนั้นเลือกรูปแบบตัวอักษร ขนาด สีและจัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสม เราสามารถเพิ่มของตกแต่งต่างๆ ได้จากไลบรารีเช่น อาจารย์อยากเพิ่มหลอดไฟ ก็ไปที่ props ซึ่งเป็นพวกของตกแต่งทั้งหลาย จากนั้นก็เลือกหลอดไฟ เรามาดูการปรับไทม์ไลน์กันดีกว่าค่ะ จากภาพนี้จะเห็นได้ว่า รูปคนจะปรากฏตอนผ่านไป 2 วินาที ตัวอักษร 3 วินาที และหลอดไฟ 4 วินาที และหายไปจากสไลด์พร้อมกันที่ 10 วินาที เราสามารถปรับไทม์ไลน์ได้ เช่น เราต้องการให้หลอดไฟปรากฏตอน 3 วินาทีพร้อมกับตัวหนังสือ เราก็เลือกที่ไอคอนหลอดไฟ แล้วลากเปลี่ยนเส้นจุดเริ่มต้น และถ้าเราอยากให้ทุกอย่างหายไปจากจอเร็วขึ้น เราก็เลือกทีละวัตถุ แล้วลากเปลี่ยนจุดจบให้เร็วขึ้น ต่อไป เรามาดูการเปลี่ยนรูปแบบการปรากฏและหายไปของวัตถุแต่ละชิ้น บนไทม์ไลน์ของรูปคน เราจะเห็นลูกศรชี้ไปด้านขวา แปลว่าตัวการ์ตูนจะปรากฏจากซ้ายวิ่งมาด้านขวา และออกจากขวาไปซ้าย หากเราต้องการเปลี่ยนให้คลิกที่รูปลูกศร จากนั้นจะมีรูปแบบให้เราเลือก เช่น ให้เลือนหายไป หรือให้ไปในทิศทางใด อาจารย์ขอเลือกเป็นเลื่อนลงโดยมีมือมาจับวัตถุเลื่อนลงไปค่ะ ต่อไปเราจะเพิ่มสไลด์ที่ 2 เพื่อใส่เนื้อหาเพิ่มเติม คลิกที่เครื่องหมายบวกตรงมุมซ้ายบน จากนั้นเลือก text และเลือก add body text ทำการพิมพ์หรือนำเนื้อหาที่เตรียมไว้มาวาง จัดรูปแบบตัวอักษรให้สวยงาม จากนั้นให้เลือกที่ Edit เพื่อตั้งค่ารูปแบบการนำเสนอ คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการ แล้วเลือก Apply หากต้องการใส่เสียงประกอบ ให้คลิกที่รูปตัวโน้ตบนไทม์ไลน์ จากนั้นเลือกเพลงที่ชอบ คลิก Add เพื่อเพิ่มเสียง และคลิก Apply ทำทุกสไลด์เสร็จแล้ว ก็ได้เวลานำงานของเราออกเผยแพร่ค่ะ โดยคลิกที่ Export ในเวอร์ชันฟรีที่เราใช้อยู่นี้ ไม่สามารถบันทึกลงเครื่องได้โดยตรง แต่ก็สามารถเผยแพร่ผ่านทาง YouTube หรือทำเป็นไฟล์ PDF รวมทั้งการเผยแพร่ในสังคมออนไลน์ต่างๆ สำหรับงานนำเสนอนี้ อาจารย์จะอัปโหลดไปใน Facebook ของอาจารย์ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะ จริงๆ แล้วการใช้พาวทูลไม่ยากเลยใช่ไหมคะ และยังช่วยให้ได้สื่อที่น่าสนใจอีกด้วย หลังจากจบบทเรียนวันนี้ ขอให้ทุกคนไปลองสร้างสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสั้นๆ สักหนึ่งหัวข้อ แล้วเอามาแบ่งปันกันนะคะ สวัสดีค่ะ